เสนกะบอกคนอื่นๆว่า การที่เขามีอำนาจวาสนามากนั้น ช่างเถิด เราต้องใช้อุบาย พวกเราจะไปหามโหสถแล้วถามว่า ควรบอกความลับแก่ใคร เพราะความที่มโหสถเป็นคนมีปัญญา เขาจะต้องบอกว่า บอกความลับแก่ใครไม่ได้ พวกเราจะทูลยุยงพระราชาว่า มโหสถเป็นกบฏ เมื่อตกลงกันเช่นนั้น จึงพากันไปเรือนมโหสถทำปฏิสันฐานทักทายกันพอสมควรแล้ว กล่าวว่า พวกเราต้องการทราบว่า ผู้เป็นบัณฑิตควรยึดถือคุณธรรมอะไรเป็นหลักมโหสถตอบว่า ควรยึดถือสัจจะเหนือชีวิต เสนกะถามว่า ผู้ยึดถือสัจจะ ควรทำอย่างไร มหสถตอบว่า ควรสร้างหลักฐานสแสวงหาทรัพย์สมบัติให้พ่อคูณมากขึ้นเซนกะถามว่า เมื่อเป็นหลักฐานมีทรัพย์สมบัติมากแล้วควรทำอย่างไรต่อไปมโหสถตอบว่า ควรครบมิตรไว้เป็นพวกพ้องบริวาร เสนกะถามว่า ในขณะที่เราครบมิตร ควรปฏิบัติตนอย่างไร มโหสถตอบว่า ควรเรียนรู้ความคิดจากมิตร เสนกะถามว่า เมื่อเรียนรู้ความคิดจากมิตรแล้ว ควรทำอะไรอีก มโหสถตอบว่า การได้ความคิดอ่านจากมิตรนั้น ถ้าเป็นความลับไม่ควรนำความลับของมิตรไปบอกให้ใครรู้ บัณฑิตทั้งสี่คน รู้ว่ามโหสถคิดอย่างไร จึงยินดีว่า บัดนี้ได้โอกาสแล้ว เมื่อสนทนากันพอสมควรจึงลากลับบ้าน แล้วไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่า มโหสถคิดการเป็นกบฏต่อพระองค์ พระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงเชื่อ ว่ามโหสถจะเป็นกบฏต่อพระองค์ เสนกะกราบทูลว่า ขอพระองค์ทรงเชื่อเถิด เพราะมโหสถเก็บไว้เป็นความลับ ถ้าไม่ทรงเชื่อ จงตรัสถามเขาดูว่า เขาจะบอกความลับได้หรือไม่ ถ้าเขาไม่เป็นกบฏก็จะทูลว่า บอกได้ แต่ถ้าเป็นกบฏ เขาจะทูลว่า บอกความลับแก่ไกลๆไม่ได้ จนกว่าจะทำการสำเร็จถึงตอนนั้น พระองค์จะทรงทราบเอง พระราชาทรงรับจะทดลอง วันหนึ่งเมื่อบัณฑิตทั้งหมดมาเฝ้าพร้อมกันแล้ว จึงตรัสถามว่า เรามีปัญหาจะถาม บุคคลควรเปิดเผยความลับ ที่ควรติเตียนหรือควรสนเสริญแก่คนอื่นหรือไม่ ขันพระราชาตรัสถามอย่างนี้ เสนกะคิดว่า จะชิงความได้เปรียบทำให้พระราชา เข้าเป็นพวกตน จึงกราบทูลว่า ขอพระองค์จงตรัสเปิดเผยแก่พวกข้าพระองค์ก่อน พระองค์เป็นผู้ชุบเลี้ยง ทรงลำบากพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนัก จงตรัสก่อน พวกข้าพระองค์ จะพิจารณาสิ่งที่พระองค์ พอพระราชหฤทัย และเหตุเป็นที่ชอบด้วยพระอัธยาศัยแล้วกราบทูลภายหลัง พระราชาจึงตรัสตามพระหฤทัยของพระองค์ว่าภรรยาผู้มีจัญญามรยาทงดงาม ไม่เป็นชู้กับชายใด ย่อมทำตามใจสามี จึงเป็นที่รักของสามี สามีเปิดเผยความลับ แก่ภรรยาเช่นนี้ได้ เสนกะดีใจว่า พระราชาเป็นพวกเราแล้ว เมื่อจะแสดงเหตุการณ์ที่ตนทำไว้เอง จึงกล่าวว่าเพื่อนคนใดที่เราพึ่งได้ แม้ในยามเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก เราสามารถเปิดเผยความลับ แก่เพื่อนคนนั้นได้ พระราชา ตรัสถามปุกุสะบ้างปุกุสะกราบทูลว่า พี่น้องคนใด ไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ คนกลาง หรือน้องสุดท้อง ถ้าพวกเขา มีความประพฤติตัวเรียบร้อยดีงาม เราสามารถเปิดเผยความลับ ให้เขาฟังได้ พระราชาตัดถามกามินทะบ้าง กามินทะกราบทูลว่า บุตรใด เชื่อฟังบิดา เป็นอนุชาตบุตร มีปัญญา บิดาเปิดเผยความลับแก่บุตรนั้นได้พระราชาตรัสถามเทวินทะต่อไป เทวินทะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ มารดาใดเลี้ยงบุตรด้วยความรักใคร่พอใจ บุตรเปิดเผยความลับแก่มารดานั้นได้ พระราชาตรัสถามมโหสถเป็นคนสุดท้ายว่า มโหสถเจ้าเห็นอย่างไร เราควรบอกความลับให้คนอื่นรู้ได้หรือไม่ มโหสถบัณฑิตมีอัตยาสัยกว้างใหญ่ ไม่เอ็นเอียงไปตามบุคคล ผู้มีอำนาจเหนือตน ด้วยความรักหรือชัง จึงกราบทูลตามปัญญานุภาพของตนว่า การรักษาความลับไว้นั่นแหละดี การเปิดเผยความลับไม่ดีเลย บุคคลผู้มีปรีชา เมื่อแผนการยังไม่สำเร็จ ก็พึงรักษาความลับไว้เท่าชีวิต เมื่อแผนการสำเร็จแล้ว ก็พูดได้ตามชอบใจ เมื่อมโหสถกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระราชาทรงเสียพระไทยเสนกะมองดูพระพักพระราชา แม้พระราชาก็ทอดพระเนตรเสนกะ มโหสถบัณฑิตเห็นกิริยาของเสนกะและพระราชาก็รู้ว่า อาจารย์เสนกะ คงจะทูลยุยงอะไรพระราชาไว้ก่อนแล้ว จึงรู้ว่าพระราชาทดลองตนเมื่อพระราชาและบัณฑิตของพระองค์สนทนากันอยู่ พระอาทิตย์ได้อัสดงคตลงแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจุดประทีปมโหสถคิดว่า ความคิดพระราชายากที่จะคาดเดา ไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราควรรีบกลับก่อน จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาออกไป มโหสถครุ่นคิดว่า คนหนึ่งกล่าวว่า บอกความลับแก่สหายได้ คนหนึ่งบอกว่า บอกความลับแก่พี่น้องได้ คนหนึ่งกล่าวว่า บอกความลับแก่บุตรได้ ส่วนอีกคนหนึ่งกล่าวว่า บอกความลับแก่มันดาได้ เรื่องที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นแผนการของคนเหล่านี้ หมายความว่าอย่างไร เราจะต้องรู้สาเหตุให้ได้ในวันนี้ มิเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดี